พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ชนี นักกระจายเมล็ดพันธุ์แห่งป่าเขาใหญ่ชะนีเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีสายวิวัฒนาการใกล้ชิดกับมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีชะนีในโลกทั้งหมด 19 ชนิดพันธุ์ พบในประเทศไทย 4 ชนิดครับชะนียังมีบทบาทสำคัญในธรรมชาติ เพราะเป็นนักกระจายเมล็ดพันธุ์พืชในป่า ช่วยเพิ่มพันธุ์ไม้และความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นป่า เพื่อเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนค่ะ นักวิจัย สวทช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตและพฤติกรรมของชนีมือขาว ในบริเวณแปลงวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพถาวรมอสิงโตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยเน้นศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์เชิงสังคมของชนี พบว่าพฤติกรรมการกินอาหารของชนี จะกลืนผลไม้ไปพร้อมกันทั้งเมล็ดตั้งแต่เมล็ดขนาดเล็กจนถึงเมล็ดปานกลาง โดยเฉพาะเงาะป่าที่ชนีชื่นชอบมาก เมื่อชนีเดินทางไปตามจุดต่างๆ ในอาณาเขต จะพาเมล็ดพืชเหล่านั้นไปด้วย พร้อมทั้งขับถ่ายมูลออกมา กระจัดกระจายไปทั่วทั้งแปลง จึงทำให้เมล็ดพันธุ์พืชเหล่านี้ กระจายไปตามที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง ชนีจึงเป็นสัตว์ป่าที่มีความสำคัญ ในการกระจายเมล็ดพันธุ์พืชให้กับป่า และสร้างสมดุลของป่าไว้ได้ดี โดยไบโอเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000